อีกพลังหนึ่งที่น่าสนใจนะคะ และมีความสำคัญมากที่สุดในช่วงชีวิตของความเป็นวัยรุ่นค่ะ นั่นก็คือพลังเพื่อนนะคะ พวกเราคิดว่าพวกเราคิดว่านอกจากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ที่อยู่รอบๆตัว คนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของในช่วงชีวิตของความเป็นวัยรุ่นของเราเนี่ยเป็นกลุ่มไหนคะ เพื่อนครับเพราะอะไรเพื่อนถึงมีความสำคัญมากในชีวิตของเราอยู่ด้วยแล้วสบายใจครับอยู่ด้วยกัน กับทุกกับจะทุกเวลาเลยค่ะ เพราะว่าชีวิตส่วนญรเราก็อยู่กับโรงเรียนแล้วก็ไปโรงเรียนแล้วก็ต้องเจอเพื่อนอยู่แล้วค่ะเพราะอะไรถึงชอบอยู่กับเพื่อนมากกว่ากลุ่มวัยอื่น เพื่อนเข้าใจเราเข้าใจเราในทุกๆเรื่องเราสามารถปรึกษาทุกปัญหากับเพื่อนได้ตลอดเวลาด้วยครับ ค่ะ มันหัวอกเดียวกันนะคะเรื่องหลายๆเรื่องมันคุยกันได้ค่ะมันคุยภาษาเดียวกันค่ะ มันก็เลยคุยกันง่าย พูดภาษาเดียวกันโอเคค่ะ มีอีกไหมคะที่เพราะอะไรเราถึงเลือกเพื่อนเพื่อนแล้ว ว่ามีความสุขครับไม่ได้อยู่กันเป็นกลุ่มมันไม่รู้สึกโดดเดี่ยวครับ รู้สึกพี่รู้สึกว่าเวลาที่เราพูดถึงเรื่องเพื่อนฟินเนาะเออดูดูมีความสุข ดูมีความสุขมากนะคะ เพื่อนมีความสำคัญเยอะค่ะอ๋อเรามีวีรกรรมไว้กับเพื่อนไว้เยอะความทรงจำมันเยอะอ่ายิ่งใกล้ๆที่จะจบจากกันเนาะ เป็นไงคะ เรารู้สึกไง เศร้าครับเศร้ากค่ะค่ะ เพื่อนมีความสำคัญเราจริง ๆ นะคะเพื่อนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเปลี่ยนไปทางไหนก็ได้ อย่างนั้นถ้าถ้าพูดแบบนี้เนี่ยถูกไหมคะถูกเลยครับโอเคค่ะ อย่างที่เราคุยกันนะคะว่าในบทที่หนึ่งพลังของเพื่อนนะคะ มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเป็นวัยรุ่นจำได้ไหมคะ ที่เราบอกว่าวัยรุ่นต้องการหาไอดีนิตี้หรือความเป็นตัวตนเอกลักษณ์ในตัวเอง เขาต้องการมุ่งมั่นค้นหา ความพยายามในการมุ่งมั่นค้นหาที่เป็นภารกิจสำคัญในช่วงชีวิตวัยรุ่นนั่นหมายความว่า เขาพยายามที่จะแยกตัวออกจากครอบครัว และผู้ใหญ่เพื่อค้นหาอัตลักษณ์เอกลักษณ์ภายในตัวเอง และมีเพียงกลุ่มเดียวที่จะที่เขามักจะพบว่าเข้าใจเขาคุยภาษาเดียวกันอย่างที่น้องทั้ง6คนพูด นั่นคือกลุ่มเพื่อนนั่นเองค่ะ งั้นเนี่ยเราก็มาดูกันว่าจากต้นทุนที่เรารู้มาก่อนว่า เพื่อนคือสิ่งหนึ่งที่จะ ทำให้วัยรุ่นมีชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยมากที่สุด สิ่งที่ผู้ใหญ่จะทำได้ก็คือว่า จัดให้เขาได้รวมกลุ่มกันอย่างที่เขาชอบ และจัดให้เขามีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นบวกนะคะ เช่น จัดให้เขามีกลุ่มดนตรีด้วยกันจัดให้เขาอยู่ในกลุ่มกีฬา การแสดงหรือเกม หรืออะไรต่างๆที่มันเป็นเรื่องของความสร้างสรรค์ ให้เขาได้ทำกลุ่มกิจกรรมกันอย่างเต็มที่ เพื่อแสดงเอกลักษณ์ของตัวเอง และช่วยในการค้นหาเอกลักษณ์อย่างปลอดภัยมากที่สุด ถ้าเราได้ทำแบบนั้น แปลว่าเรากำลังใช้เพื่อนเป็นสื่อเคลื่อนที่ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก ในชีวิตวัยรุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ